Untuk apa ini? Ini adalah parutan kelapa. Titik dua ini menarik, apa namanya di Thailand? Namanya. Keretai kut maprau. Yang mana makna harfiahnya? Parut kelapa kelinci. Sampai bot เป็นการสนทนาระหว่างคนขายของกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อกระต่ายขูดมะพร้าวไว้เป็นของที่ระลึก นักท่องเที่ยวเป็นฝ่ายถามว่านั่นใช้ทำอะไร คนขายของตอบว่าเป็นที่ขูดมะพร้าว นักท่องเที่ยวกล่าวว่าที่ขูดมะพร้าวน่าสนใจและถามว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร คนขายตอบว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่ากระต่ายขูดมะพร้าวซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า กระต่าย ขูดมะพร้าว สำหรับประโยค untuk apa ini แปลว่า นั่นใช้ทำอะไรคำว่า untuk แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า apa แปลว่า อะไรคำว่า ini แปลว่า นั่น ประโยคนี้หากแปลตามตัวอักษรคือ นั่นเพื่ออะไรสำหรับประโยค ini adalah parutan แปลว่านั่นคือที่ขูดมะพร้าว คำว่า adalah แปลว่า คือ คำว่า parutan แปลว่าผูกคำว่า kelapa แปลว่า มะพร้าว ในภาษาไทย ที่ขูดมะพร้าวในสมัยก่อนมักจะนำไปติดกับที่นั่งที่ทำเป็นรูปกระต่าย ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า กระต่ายขูดมะพร้าว สำหรับประโยค ini menarik apa namanya di Thailand แปลว่า น่าสนใจ ภาษาไทยเรียกว่าอย่างไรคำว่า ini แปลว่า นั่นคำว่า menarik แปลว่า น่าสนใจคำว่า apa แปลว่า อะไรคำว่า namanya แปลว่า ชื่อนั้น คำว่า ดินแปลว่า ที่ คำว่าไต้แลนด์ ประเทศไทย ในภาษาอินโดนีเซีย ให้สังเกตว่าคำว่าอินีตามด้วยคำคุณศัพท์น่าสนใจได้เลย หากต้องการบอกว่า อะไรน่าสนใจ หากดูจากโครงสร้างนี้จะเห็นว่า namanya di Thailand แปลตามตัวอักษรได้ว่า ชื่อนั้น ที่ ประเทศไทย ก็เท่ากับมีความหมายว่า ที่ประเทศไทยเรียกชื่อว่าอย่างไร นั่นเองสำหรับประโยคมาเน n y ยกระต่ายขูดมะพร้าวงมาน mana นะฮาร์ฟิอาเนี่ย ปารุตกลาป p แปลว่าชื่อ กระต่ายขูดมะพร้าวซึ่งคำแปลตามตัวอักษรก็คือ กระต่ายขูดมะพร้าวค่ะคำว่า namanya แปลว่า ชื่อของสิ่งนั้น ให้สังเกตว่าในคำนี้มีการใช้ปัจจัยเนี่ยเติมหลังคำว่า nama เพื่อบอกว่า ชื่อนั้นคำว่า อย่าง เป็นคำเชื่อม แปลว่า ที่ ซึ่งคำว่ามานะแปลว่า ที่ไหน ในที่นี้แปลว่า ซึ่งคำว่ามักนะแปลว่า หมายความว่าคำว่า harfiahnya แปลว่า ตามตัวอักษรคำว่า parut แปลว่าผูกคำว่า กล l a p แปลว่า มะพร้าวคำว่าเออลินจี แปลว่า กระต่าย